โฆษณาและนำเสนอสินค้าหากเรามีคอนเซปที่ชัดเจน ก็จะช่วยสร้างจุดขายให้กับสินค้าของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ เราลองไปดูว่าคอนเซปอะไรที่จะสามารถทำให้สินค้าของเรา ปังอย่างแน่นอนค่ะ ครับ ก็หลังจากที่เมื่อกี้เราเรียนรู้แบบ Identity ที่พูดถึงการต่อยอดไปเป็นกิ่งก้านนะครับ วันนี้ในในคลาสตรงนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงกิ่งก้านสักนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการทำ Advertising นะครับที่ ต่อยอดเรื่องแบรนด์นะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยสมมุติเราพูดถึงเรามีวิชั่นหรือแบรนด์ฟิวเจอร์วิชั่นอยู่ 2 แบบ ลองคิดตามนะว่าเอ๊ะฟิวเจอร์วิชั่นแบบไหนที่มันทำให้เราเนี่ยขายของได้ดีนะฮะวิชั่นแบบแรกเราเนี่ยคือผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก อันที่2นะครับเราเนี่ยมุ่งสร้างสารรค์ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันให้กับผู้คนจำนวนมากนะครับ เราคิดว่าวิชั่นไหน ถ้าเราเข้าไปร่วมงาน แล้วจะขายของได้ดีกว่ากัน หรือเป็นแบรนด์ที่ดี แน่นอนส่วนใหญ่จะตอบข้อที่ 2ตั้งแต่ผมไปบรรยายมา ยังไม่เคยเจอใครตอบข้อ1เลย แต่เวลาเราชอบเขียน เราชอบเขียนข้อ 1 กันจริงไหมฮะนะฮะ เพราะอะไร เพราะถ้าเราติดว่าเราคือผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ โฆษณาการตลาดวิธีคิดของคนเราก็จะพูดแต่เรื่องนี้นะครับว่าเราคือผู้ผลิต แต่ถ้าเราบอกเรามุ่งสร้างสรรค์ ชีวิตที่ดีขึ้น เราจะพูดเฟอร์นิเจอร์ ในมุมการใช้ชีวิตของคนนะฮะ แบรนด์นั้นก็คืออีเกียนะครับ อีเกียเนี่ยคือวิชั่นข้อที่ 2 ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็คือเป็นวิชั่นของอีเกียเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยแบรนด์เนี่ยเพื่อมุ่งสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ซึ่งอีเกียเนี่ยนะครับก็มีสโตร์ครั้งแรกนะครับในปี 1958นะครับซึ่ง เป็นครั้งแรกเลยที่ในวงการเฟอร์นิเจอร์นะครับมีเรื่องของโชว์รูมขึ้นมานะครับสโตร์ของเขาก็สร้างความฮือฮาในวันเปิดตัวทีเดียวนะครับและอีเกียก็อยู่ใน price position ที่ value สูงราคาไม่แพงเขาทำราคาได้ถูกจนกระทั่งโดนคู่แข่งนะครับยื่นฟ้องรัฐบาลในประเทศสวีเดนนะครับให้บอยคอร์ ให้ซัพพลายเออร์เนี่ยบอยคอรดไม่ส่งสินค้าให้อีเกียประเภทตะปูน็อตอะไรพวกนี้นะฮะอีเกียก็เลยไปจ้างเพื่อนบ้านผลิตแทนกลายเป็นถูกกว่าอีกนะครับเนี่ยนะฮะจะเราต้องเรียนรู้นะฮะว่าแบรนด์วิชั่นแม้มันจะดีก็ตามทุกอย่างการย่างก้าวของมันมันมีปัญหาทั้งสิ้น แต่เรารู้ว่าเราทำอะไร เราจะเดินไปทางไหนนะฮะมันทำให้ทุกปัญหาผ่านไปก็ทำให้แบรนด์เราโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะดีกว่าเดินไปทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเดินไปไหน ดูแต่ปัญหาแค่ข้างหน้านะครับ ทำไมพอเขามีวิชั่นอย่างนี้เขาต้องโฆษณาแบบนี้เห็นไหม advertising ของเขาแอดของเขาเนี่ยมีขายแจกันอย่างนี้นะฮะแต่แจกันนี้ไม่ใช่แค่มีแจกันมีราคาด้วยไม่แพง มีใครครับเพื่อเราหรือเปล่า เป็นดีไซเนอร์ทำหน้าแบบนี้นะครับดีไซเนอร์คนนี้ก็ต้องมาเล่าอสตอรี่ของแจกันตรงนี้ว่าฉันเนี่ยคิดมันมาอย่างไงฉันเนี่ยเขาเรียกว่า มีอินสปิเรชันต่อมันยังไง หรืออะไรคือสตอรี่ของมันนะครับนี่คือสิ่งที่โฆษณาของอีเกียเลยต้องมีเรื่องเอาเรื่องราวของนักออกแบบมาเป็นคนถ่ายทอดแทนแบรนด์นะฮะนี่แหละครับที่ผมเห็นแคตตาล็อกของเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมฮะเพื่อนที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเราไม่ไม่เคยรู้จักเลยนะครับเขาคือใครไม่รู้แต่ ดูสี ดูหน้าตา ดูการถ่ายรูป รู้สึกว่าน่าจะเป็นดีไซเนอร์เห็นไหมฮะ แล้วการที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยตัวตนของแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มุ่งสู่การสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นให้มนุษย์ เขาเลยเอาดีไซเนอร์พวกนี้มาถ่ายรูปประกอบกับแบบโปรดักที่เขาออกแบบนะครับเพื่อเป็นคนที่ไปบอกกับลูกค้าแทนแบรนด์นะฮะเพราะถ้าแบรนด์พูดเองลูกค้าไม่เชื่ออยู่แล้วนะฮะเพราะในสื่อของโฆษณาเขาเห็นไหมฮะ เรียบง่ายนะครับ มีรูปที่ชัดเจนนะฮะ แล้วก็มีภาพของผู้ออกแบบมาเล่าสตอรี่นะครับ อะไรอีก Advertising เนี่ยอย่ามองแค่สื่อสิ่งพิมพ์ ต้องมองไปถึงไอ้นี่เลยนะครับแอดที่ลงไปแล้วอยู่เป็นเหมือนจอโทรทัศน์ ก็คือพวกสโตร์นะครับหรือพวกเกี่ยวกับดิสเพย์ดีไซน์นี่ฮะเมื่อเขาบอกเขามีต้องการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี เวลาเขาจัดดิสเพย์เนี่ยเขาจะจัดเหมือนกับว่า ถ้าเธอใช้สินค้าอีเกียบ้านจะหน้าตาแบบไหน ให้เสมือนจริงที่สุด นี่คือสิ่งที่เขาเป็นนะครับ